Welcome to Easy English for Everyday Life สวัสดีค่ะ อาจารย์รสมนพานดวงแก้ว หรือเรียกว่าอาจารย์เมย์ก็ได้นะคะ ยินดีต้อนรับสู่รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน วันนี้เราจะเริ่มบทที่ 1 บทที่ 1 คือความสำคัญของภาษาอังกฤษ ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างในบทที่1นะคะอันดับแรกเลยคือภาษาอังกฤษคืออะไร 2. พยัญชนะของภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง 3. สลักของภาษาอังกฤษและ 4. การผสมคำในภาษาอังกฤษ พร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ